น้เจมจะพาทุกคนไปดูต้นไม้เล่นลูกแก้วกับเพื่อนๆกันค่ะไปกัน เลยเน่กยอนลาต่อไปกตา้ลก้ลูกแก้ว่เกมใครใกล้หลุมคนนั้นชนะได้เล่นก่อนไล่ลูกกันเลยเห็นไหมทุกคนใครคนแรก โต้ต้นกล้ายิดในโอ้โหยิดลูกใหญ่มาก เราต้องมาเข้าหลุมนี้นะทุกคน ไม่เข้า พี่ไอด้าไม่เข้าหลุมเราต้องมาเข้าหลุมเสือ คิวใครออโต้ลระครับ ไม่เข้าไม่เข้าซาลาลาได้ยินอีนึงเคยตัวต่างเก่งไงเก่งนี่เดาดิี่พีตาดิตาจิ้งเลยะตาดิตาจิ้งแล้วอาจิชุนเอาไว้ตาตาอย่าเลยต้องก้าวไม่ว่าต้องก้าวถึงคิวพี่ยอด้าเข้าแล้วพี่ยด้าเป็นเสือแล้วนะไม่โดน ตาโต ตาโตตาโตเข้าไหมเข้า ยิงใครก่อนเออยังไม่กินเด้อโอ้ยิงก็ได้ยายเกินเขาไม่เอาหินมุ่งหรือเสือตีกูจับไปมูกเสือเสือตาจะับเต็มใจให้นั่นเด้อช่วยด้วได้จริะกลับมาแล้วตัวแม่ติกับแตกเอ้ยไหลสั่นไหลมาหาพี่เอด้าเลย พี่เอด้าเป็นเสือแล้วนะ ตอนนี้เดือดไปเข้าหลุม ไปเข้าหลุมต้งก้าไปเข้าหลุม บอกจะบ่ายอ่ะใครโอไม่กันให่โอันใหญ่ดูอีดโอ้ใหญ่มล้แม่มากินโอ้ตัวใหญ่โอ้ยอะตัวใหญ่เร็วหางเก้าเออหางเก้านี่พี่อดาจะยิงถึกโอ้ยพี่ไอดาถูกต้นกาปิ้งเลย โอ้โห อีดยิงกระเด็นเลย เกือบแตกตายเลยโหไี่การลตาตายอมาเลยเละาลงถึงคิวใครครับ ถึงตาใครเอ่ยตาปยอโตเลคิวอโตไม่ลง เกมใหม่ เมื่อกี้ชนกัน ใครได้ก่อน ใครได้ก่อน ตั้งกาคนแรกเหรอจะยิงใครยิงมันดีแล้วโอ้พี่ได้ เราต้องมาเข้าหลุมเสือตรงนี้ อ่อีฟตรงไหนตัวไปก่อนตัวอ่ะตอีอโต้ตามมาแล้วไปรู้อะไรกูไ้ออยูว่งง่โตหนูสงต้ต้นกล้าเข้าหลุมไหมเข้าแล้วต้นกล้าเป็นเสือแล้วนะต้เอาตัวใต้น่นๆเลย้ต้นกล้าย บอกวอลงไหมเวาลงไหมอร่อยนี่บอกนี่มันถึงนะ เย่ออโต้ยิงโดนีแล้วโอ้ยงานกียออดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ